สดีค่ะ แม่โอ๊ตเองค่ะ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนะคะ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนนะกับ BAK48 และ CGM48 นะคะที่จะได้ไปร่วมงานนะคะ แดงขาวของประเทศญี่ปุ่น เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะ ว่า คุณแม่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมโนไปถึงไหนแล้วก็แล้วไอ้วัน ไองานแดงขาวอะไรเนี่ย มันสำคัญอะไรนักหนามันถึงต้องมาดีใจกันเนี่ยเออเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะ มารู้จักกันก่อนนะว่างานนะคะ แดงขาวของประเทศญี่ปุ่นคืออะไรทำไมแม่ถึงแบบเคยทำคลิปอยู่อันนึงที่บอกว่าน้องๆ BNK เนี่ยถ้าเกิดได้ไปงานนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเกียรติ แล้วก็มีความดีใจมากๆเลยนะคะ เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้องก็ได้ไปนะคะ งานนี้นะแล้วก็ได้ไปแสดงบนเวทีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ เรามาดูกันดีกว่าว่ามันสำคัญยังไงนะคะ ถ้าเกิดเราพูดถึงนะคะว่าถึงงานเทศกาลปีใหม่ของบ้านเราเนี่ยเราอาจจะต้องสวดมนต์ข้ามคืนหรือไม่ก็ใส่บาตรตอนเช้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนั่นคือประเพณีของเราอะนะถ้าเกิดเราอยากจะทำหรือว่าดูพลุเที่ยงคืนอะไรแบบนั้นนะคะ แต่ว่าในที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขามีเทศกาลของเขาเนี่ยปรญี่ปุ่นเองเนี่ยงานเทศกาลเพลงนะคะ แดงขาวเป็นเรื่องของของ เออเขาเรียกเลยนะของ โทรทัศน์นะคะ NHK เนี่ยมันคือหนึ่งในกิจกรรมที่คนญี่ปุ่นต้องดูในวันที่จะข้ามปีใหม่นะใช่เลย แล้วก็รวมถึงนะคะเทศกาลของการที่ระฆังที่เราจะได้แบบตีระฆังเพื่อฉลองว่าข้ามคืนแล้วนะคะแทนที่ของเราจะจุดพลุใช่ไหมของเขาจะตีระฆังที่วัดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีความสำคัญอย่างนี้ขนาดนี้เลยแหละนะคะ แล้วคนที่ได้ไปบนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่า คัพฟอร์มมีเขาเรียกว่ามีความผูกพันกับคนญี่ปุ่นแล้วก็ไปขึ้นบนเวทีนั่นเองนะคะนั่นไงคือความสำคัญของวันรายการนะคะเพลงแดงขาวหรือว่าเรื่องที่เราเรียกกันว่าวันแดงขาวที่ว่าไปเนี่ยค่ะของ NHK นั่นเองนะคะในรอบนี้เนี่ยข่าวอัปเดตมาเลยก็คือน้องๆ BNK48 แล้วก็สมาชิกวงน้องของ BNK48 คือ CGM48 ก็ได้ไปด้วยนะคะ เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน งานนี้เขาเป็น international นะคะ ซึ่งมีกลุ่มนะคะ มีวงน้องสาวจากประเทศอื่นๆไปร่วมก็จะมีวงน้องสาวไปนะคะ มี 6 วงด้แกันนั่นเองก็คือมี SGO48 นะคะได้แก่เวียดนามเนาะ JKT48 นะคะ อินโดนีเซีย MNL48 ฟิลิปปินส์ AKB48 ทีม HH จากจีนนะคะ AKB48 ทีม TP จากไต้หวันนะคะ และ DEL48 นะคะจากอินเดียนะคะ แม่โอ๊ตข้มีข้อมูลบอเพิ่มเติมให้ข้างานแดงข่าวครั้งนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเมมเบอร์ DEL 48 ด้วยนะคะงานนี้น่าตื่นเต้นมากๆ ็มีของเรานะคะอีก 2 วงนะคะกับ BNK48 แล้วก็ CGM48 นะคะงานนี้ก็จะเป็นในธีมนะคะของนะคะที่เพลง c o s u r u Fortune Fuki นั่นเองนะคะซึ่งปีที่แล้วเราก็เล่นเพลงนี้กับพี่ๆ AKB48 นะคะซึ่งมันดีงามมาก มันเป็นเกียรตินะจ๊ะเนี่ยนะคะ ดีใจกับน้อง ๆด้วย เว้ยใช่ไหมล่ะโอเคแม่เหมือนเหมือนเหมือนแม่อ่านไลฟ์ใช่ไหมแบบเหมือนมีไลฟ์เปล่าเปล่าเปล่าคือแม่มา ดูอะไรก็ไม่รู้หน้าจอ โอเควันนี้คุณแม่เอาไปก่อนนะคะ ก็มีข่าวดีก็รีบทำคลิป แล้วก็เอามาลงนะ แล้วก็เดี๋ยวคุณแม่คลิปต่อไปเดี๋ยวคุณแม่มีอะไร ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกนะคะ ในที่สุดแรงภาวนาของเราก็เป็นจริง น้องๆจะได้ไปงานแดงข่าวซึ่งมันเป็นเกียรติมาก แล้วน้องที่ไปก็ ก็นะทุกคนแรงบันดาลใจตอนแรกเกิดขึ้นจาก AKB48 เราเป็นคนที่พื้นฐานชอบญี่ปุ่นไงประเทศญี่ปุ่นมันมันมีความสุขอะแม่รู้ว่ามันมีความสุข ก็ขอให้ไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะ ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะใครไม่ได้ไปก็อย่าผิดหวังนะคะ สักวันหนึ่งก็เป็นวันของเราเช่นเดียวกันนะโอเควันนี้แม่โอไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูว่าแม่โอทำอะไรมานะคะ วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจังอ๋อข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ ในการคัดเลือกวงนักร้องดนตรีหรือว่าศิลปินศิลปินเนี่ยที่ไปเข้าร่วมนะคะงานนะคะข่าวแดงของ NHK เนี่ยนะคะก็คือ NHK เป็นคนคัดเลือกเข้ามาเองนะคะ ว่า โอเคไหม ทีนี้วงนี้อะไรอย่างนี้ถึงได้เข้ามาแสดงในในในในในรายการนี้นะคะ ฉะนั้นก็ภูมิใจด้วยนะคะอืมนั่นแหละภูมิใจภูมิใจ โอเคแค่นี้แหละค่ะ วันนี้ไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายจ้า